ได้สามเก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอยากให้เธอ So I, I couldn't even sonar มียเมียเมียพีต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราะวเมียไม่มีาเมียมีเมียพีต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราวเมียไม่มีเมียเมียเมียพี่ต้องมาเพราว่าเมียไม่มีวรุ่มขามช้าไม่มีเมียส่งเสียงหน่อยได้ไหมเสียได้ไห